วัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นการเรียนรู้เรื่องของบทที่ 5 ที่สำคัญก็คือการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ตอนนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศของชุมชนชุมชนหนึ่งนะคะเราจะมีผู้ผู้สูงอายุ 2 ท่านนะคะ ที่นั่งอยู่กับเราในตอนนี้ค่ะ ท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราในเรื่องของอการดูแลตนเองในวัยสูงอายุนะคะกันขออนุญาตให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวเองก่อนค่ะค่ะ ขออนุญาตนะคะชื่ออะไรคะป้าจำลองค่ะ ค่ะคุณป้าจำลองอายุเท่าไหร่คะ 62 ปีค่ะ62ปีนะคะ ค่ะ แล้วก็มีผู้สูงอายุอีกท่านนะคะ เดี๋ยวเรารู้จักกันค่ะ ขอโทษนะคะ ชื่อคุณพี่ชื่อ ชื่อไม้เมคันครับ ค่ะ อายุเท่าไหร่คะ อายุ 69 ปีครับ อายุ69ปีนะคะครับค่ะ เราพูดคุยประเด็นแรกกันก่อนนะคะว่าตอนที่คุณพี่ทั้งสองท่านนะคะเเข้าสู่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้ว เชิญคุณพี่จำลองก่อนนะคะ พราะมันแบบว่าร่างกายมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะมันยยงเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่นั้นมันก็หลายๆอย่างมันมันมีการโอนแรงทำไรไม่สะดวกปนเนี้ยค่ะค่ะคุณพี่ผู้ชายเป็นไงบ้างคะ รู้สึกว่าร่างกายมันก็ทรุดโทรมลงมามั่งเลยครับเพราะว่าอายุห้าหกสิบแล้ว ร่างกายมันมันมันลดน้อยถอยลงไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วทุกวันนี้ การกินการอะไรมันก็ลดลงไม่เหมือนแต่ก่อนร่างปัญหาที่เราพบได้บ่อยพอเรารู้สึกว่าร่างกายเราเสื่อมถอยเนี่ยอย่างปวดข้อมีอะไรอย่างนั้นบ้างไหมคะครับมีปวดข้อมีปวดอันนี้แหละครับปวดข้อปวดอะไรอยู่การการทำงานมันก็ลดลงกว่าแต่เดิมเลยเราต้องพยายามค่อยค่อยอย่าให้หักโหมจนเกินไปครับสายตาหูเป็นยังไงบ้างคะสายตามันก็ฝ้ามัวเหมือนกันแหละครับฝ้ามัวร่างกายมันมันอันนี้ไป ไปตามวัยของมันครับ เราก็ต้องประคับประคองของเราคอยค่อยเป็นค่อยไปทำกินยามั่งอันนี้มั่งภานะครับประคองไป แล้วเรื่องของอารมณ์ล่ะคะมีอารมณ์เอออารมณ์หงุดหงิดกันเหมือนกันนะครับ เวลาไม่ได้ดังใจแต่มันหงุดหงิดบ้าง มันมีบ้างแล้วเราได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไงบ้างคะก็ตั้งพยพยายามระงับอารมณ์พยายามต้องคิดก่อนค่อยทำค่อยอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปนั่นครับ พยายามเรารู้ว่าเราอายุสูงแล้วเราต้องประคับประคองตัวเองให้อยู่ อยู่ในสภาวะของผู้สูงอายุอย่าหักโหมเราเกินไปครับขอบคุณค่ะแล้วคุณพี่ล่ะคะทางเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจ พอเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยคิดว่าเราแตกต่างจากตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงกันบ้างคะแตกต่างกันเยอะมากค่ะแตกต่างกันมากมันมีการที่ว่าแบบ ทำได้ก็ไม่สะดวก มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะเต็นที่ว่าแต่นี่เคยทำอยู่นี่พอตัวล่างมาทำไม่ได้ ก็มันรู้สึกว่ามันมันก็หุดหิดเลยค่ะ มันหุดหิดหุดหิดมากเลย แต่ว่าพยายามระหับเมื่อนนั่นแหละก็พยายามระหับว่าเออเราว่าเราสู้เร็วนะคิดตอนนั้นตอนเวลา นั้นคือคิดได้ แต่พอเพลิดสักแป๊บนึงก็คือ ไปตามเดิมแล้วมันจะ เดี๋ยวให้ได้มันแต่ก้อนมันก็ไม่ได้นั่นก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าเป็นผู้สูงอายุนะคะทางด้านร่างกายที่บอกว่าเราจะเสื่อมถอยลงสุขภาพของเราใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการดูแลตัวเองเนาะสำหรับทางด้านอารมณ์และจิตใจทราบว่าทั้งสองท่านก็มีแนวทางในการที่เราจะต้องรู้จักว่าต้องเตือนตัวเองใช่ไหมคะเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนาะรู้จักเท่าทันอารมณ์ของเรานะคะจะมีหงุดหงิดบ้างมีน้อยใจ โดยเฉพาะเรื่องของลูกหลานเนาะที่คนใกล้ชิดใช่ไหมคะสอบถามไปอีกนิดนึงอะค่ะทราบว่า ทั้งสองท่านเป็นอสมอไหมคะทำหน้าที่อสมอด้วยเนาะ ค่ะ เพราะอะไรครับเเรามองว่าบางทีเนี่ยเราอายุเยอะแล้วเราน่าจะหยุดพักการทำงาน แล้วเพราะอะไรเราถึงได้ทำงานกันต่อคะ ได้ได้ได้ดูแลและช่วยเหลือชาวบ้านมั่งครับ อยู่อยู่ไปก็มันก็นี่ก็อยู่เฉยๆนี่ก็ได้ช่วยอันนี้มั่งช่วยชาวบ้านช่วยอันนี้เราถึงอะไรไม่ได้ไม่เพียงพอแล้วก็ แบบว่าได้ช่วยได้บอกได้อันนี้เตือนได้รู้บ้างครับทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะว่ามันดีกับตัวเองยังไงบ้างก็สบายใจครับทำแล้วสบายใจครับคือว่าสบายใจเราได้ช่วยเหลือพวกผู้ผู้อื่นและชุมชนตามชาวบ้านของเราที่เราช่วยเหลือได้นั่นนะค่ะแล้วปัญหาเรื่องร่างกายของเราที่เคลื่อนไหวช้าลง หรือว่าอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานไหมคะมันก็มีมั่งครับ แต่เราก็พยายามอดทนเนาะอ่ะพยายามอดทนเนาะค่ะ่ชาวบ้าน รื่องการอดทนสำคัญ คือมันสุขใจมากกว่าเนาะมันให้มีกำลังใจและมีความสุขในส่วนตัวของเรานะนะ แต่คนอื่นไม่รู้แหละแต่ผมเออถ้าได้ช่วยชาวบ้าน ช่วยอันนี้ก็เออเราก็บายใจไม่ว่าทุกใจดีนะคะมันเลยมีเผื่อนพุ่งในไปปอบเผื่อนพุ่งก็คือเราประชุมที่ก็ในปอบเผื่อนปอบพุ่งก็เดี๋ยวคุยปอบป้ากันนะใดปอบป้ากันทั้งได้ช่วยเหลือคุณในหมู่บ้านก็ก็มันก็บายใจดีค่ะก็ทุกใจดีนั่นเองแบบแบบ มันเป็นเพื่อนแบบว่า ถ้าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนก็ไม่มีความสุขนะว่าเออคนโน้จะมีเพื่อนคู่รู้จักกันเยอะค่ะรู้จักกันมากมันทุกขใจแล้วพอถึงตรงวัยนี้ค่ะ เราอยากให้รัฐเนี่ยค่ะ เข้ามามีส่วนช่วยเหลืออะไรกับผู้สูงอายุบ้างไหมคะอันนี้ก็อยากให้มาช่วยเหมือนกันละครับ อยากให้มาช่วยเหมือนกันสิ่งที่ไหนขาดตกบกพร่องนั้นก็พวกชาวบ้านก็อยากจะให้ช่วยเหลือมั่ง วกเครื่องการในในหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันนะนเหนื้นกับบ้านน้ำท่วมมากอันนี้กับบ้านน้ำไม่ท่วมมันไอ้นี่แหละ พวกหยุดยาพวกพวกยาที่อะไรที่ นั้นใส่ตีน้ำกัดตีนนั่นนะครับตรงนั้นหยุดทุกันเพราะชาวบ้านส่วนมากมันจะอยู่ในน้ำเพียงแต่ถ้าฝนตกมันเนี่ยคือน้ำไม่ท่วมไม่ท่วมบ้านเนี่ยคือท่วมสะบักเนี่ยต่างข้าวบ้านที่มันเฉยใช่ไหมคะครับนั้นเฉยนานขึ้นมานาน ก็คืออยากให้รัฐเข้ามาช่วยในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นให้เหมาะสมกับพื้นที่เนาะครับให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับค่ะ ค่ะ งั้นหนูขอถามอีกคำถามหนึ่งนะคะ ที่ผ่านมาเคยมีเรื่องทุกข์ใจมาก ๆ บ้างไหมคะ ก็มีเลยค่ะมีมีเนี่ยกระเหลืองถี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่นั่นนะคือจากคนเดียวกับเองได้ ไปไหนคือถ้าออกไปอีกหนึงคือไปไหนเราก็ไปได้ไหมไปได้ตลอดมาซึ่งมาตอนหลังมันมาขับไม่ได้มันมาขับไม่ได้ซึ่งเราต้องทำใจเลยบางทีเออ แต่ก้นเคยไปนี่เคยไปได้นี่ทำได้นี่ตอนนี้มันก็ทำไม่ได้ ก็ถูกมาร์กแล้วก็เดี๋ยวั้นก็ตกงว่างว่างมันนี่วังมณีอีชิ้นนะนะวังมณีต้องใช้เวลาหนูขออนุญาตคำถามสุดท้ายนะคะ คิดว่าลูกหลานเนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างกับผู้สูงอายุนะคะอาคาขอบคุณค่ะครับ ลูกหลานนี่มีบทบาทสำคัญครับคือว่าช่วยให้เป็นกำลังใจ พอเห็นลูกหลานมาวันนี้มามากอดมาอุ้มวันนี้มีกำลังใจแหละครับ รู้สึกว่าชื่นใจ แทนที่ใจจะหดหูมาคนนี้ก็พอเห็นมาแต่บายใจจะกินข้าวก็เออได้นี่ลูกหลาน ลูกหลานมากอดมาอุ้มคนนี้ก็ดีใจลยสบายใจดีแล้วก็ทำอะไรรู้สึกว่าจิตใจมันโล่งไปแม้เลยค่คนถ้ามีลูกหลานนะนะบางคนก็เอออยู่ในบ้าน คนที่ไม่มีลูกหลาน เห็นเพื่อนลูกหลานเพื่อนมาก็ยังว่าแหละ จิตใจมนุษย์อยู่บ้านครับมันค่ะ นี่ก็ทำคนเรามันก็มันมีมั่งแล้วคนที่ลูกหลานไม่ไม่ไม่มาน่ะนะถ้ามาแล้วก็ดีใจเเห็นลูกหลานนะผมก็มีค่ะไม่เย็นเด็กที่ไปเนี่ยไปเยี่ยมมัพูดตไหนอยยุนะคะไปถึงเขาก็ท่ามเขาก็กดอดไม่ได้ตีโรงนะนึกถึงว่าเออนี่ร้านก็ไม่มีที่ แต่ว่ามีร้านเนาะคือ คือคือร้านตาร้านยายนี่ไม่มีที่ร้านตาร้านยายร้านยาก็ไม่มีแต่เด็ก ๆน้องๆนี่ช่วยได้เยอะ ช่วยได้แล้วก็ก็ไปก็ไปกันนึก แน่นอนเด็กมันก็น่าสงสารนะนึกถึงว่าเอาหลาแล้วกับคนน้ำตามก็ไล่ตามปกติกันแล้วแต่คนเป็นคนขี้ร้องค่ะค่ะ ค่ะงั้นก็ถึงตรงนี้นะคะเราได้เรียนรู้จากผู้สูงอายุทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยทั้งในเรื่องของถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาที่ไม่มากนะคะ แต่เราได้ประเด็นสำคัญมากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจรวมถึงเรื่องของการที่ทั้งสองท่านยังมีกิจกรรมในการเป็นอสมนะคะของชุมชนนะคะรวมถึงเรื่องของบทบาทของลูกหลานที่ได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะ ค่ะผู้สูงอายุบอกว่าลูกหลานมาก็ดีใจนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ก็คือบทบาทของเยาวชนเนี่ยค่ะที่เข้าไปช่วยผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานที่เขาเรียกไม่มีลูกหลานเป็นของตัวเองนะคะงั้นก็ีลูกหลานแต่คือรู้ของผีเศร้ารู้ของนอง รู้ของบีซ่ารู้ของลาดได้แบบนี้คือเป็นนั่นเลยค่ะ มีแต่ว่าลาดนี้กันคือไม่มีที่ลาดเองเนาะยังไม่มีที่ค่ะ ค่ะ งั้นก็สำหรับตรงนี้นะคะ เราจะได้เข้าไปสู่อีกบทเรียนหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ